ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา มนุษย์เราใฝ่ฝันที่จะบินได้ มาดูกันซิว่ากว่าจะบินได้ ต้องสูญเสียแค่ไหนลำบากแค่ไหน เราถึงจะมีวันนี้ได้ เชิญชมกันเลยครับ